พี่ธิดาคะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องๆที่มาปฏิบัติสหกิจศึกษาที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะ เขาจะได้ทำอะไรบ้างคะพี่ ค่ะ อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างของนักศึกษาออกสหกิจของด้านชำนาญความปลอดภัยเลยนะคะค่ะ คำว่าอาชีพนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอะค่ะ คนส่วนใหญ่ยังคิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทำกับในสถานประกอบการเท่านั้น แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ เพราะว่าโรงพยาบาลก็ถือเป็นสถานประกอบการอย่างหนึ่งและซึ่งมีความเสี่ยงต่ออันตรายต่อสุขภาพเนี่ยมากกว่าโรงงานอีกนะคะทางเราก็เลยอยากให้น้องที่มาฝึกที่นี่ค่ะได้รับความรู้ประสบการณ์จริงทั้งในโรงพยาบาลและ โรงงานเลยนะคะ ก็เลยแบ่งการศึกษานี่เป็น 2 ส่วนนะคะ คือเป็นเหมือนกับเป็นผู้จัดการโครงการทั้งสองโครงการทั้งหนึ่งคือโรงพยาบาลและโรงงานด้วยนะคะ คือพอมาฝึกเนี่ย วัตถุประสงค์ของงานช่วยความปลอดภัยนะคะ ก็คือว่ามีจุดมุ่งหมายคือว่าให้ผู้ที่ทำงานในวัยแรงงานนะคะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของการทำงานณองค์กรนั้นๆนนะคะ ในของโรงพยาบาลเนี่ย เราก็จะมีเป็นข้อมูลให้นะคะ ให้ทำจริงเลยว่า ถ้าเมื่อน้องจบไปแล้วไปทำงานจริงเนี่ยถ้าน้องไปถึงปุ๊บเนี่ยเจอปัญหาแล้วจะแก้ยังไง จะมีเป็นข้อมูลปัญหาให้นะคะ อย่างเช่นจะให้ น้องจัดการปัญหาเรื่องของหน่วยงานทันตกรรมนะคะทันตกรรมมีปัญหาคือว่าหนึ่งเจ้าที่สัมผัสสารเคมีเยอะมาก สารประหลอดการทำพวกของเลซินทำฟันปลอมทำแม่พิมพ์ต่างๆใช่ไหมคะปัญหาตรงเนี้ย น้องจะทำการแก้ไขยังไง ให้คนที่ทำงานเนี่ยปลอดภัยจากการทำงานมากที่สุดนะคะค่ะ แล้วก็จะให้น้องสามารถครีเอทเองได้เลยว่า จะแก้ปัญหาโดยวิธีไหนอย่างไร และเมื่อไหร่ตามลำดับความสำคัญของปัญหาที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพนั้นๆนะคะเมื่อน้องเราไปครีเอทแล้วเนี่ยคือจะเปิดกว้างให้น้องคิดเองก่อนเราเนี้ที่กระตุ้นกระตุ้น เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่จะต้องครีเอทงานได้นะคะครีเอทงานได้เสร็จ 1 2 3 4 น้องจะทำอะไร เอามาคุยกับพี่ซิว่าสามารถทำต่อไปได้ไหม และความเป็นไปได้ของการแก้ไขของน้องๆเนี่ยจัดการได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อได้เสร็จแล้วเนี่ยค่ะอ่าน้องทำเลยนะ ซึ่งตรงนี้ค่ะ โรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลนพรัตน์ที่มีศักยภาพของการทำงานช่วยในความปลอดภัยอยู่แล้ว เรามีทั้ง แพทย์อาชีวะเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวะนามัยนะคะ แล้วก็นักวิชาการ สาธารณสุขและช่วยความปลอดภัย นักอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆตัวนี้แล้วค่ะเอาเมื่อน้องเห็นว่าโครงการเนี่ยจะแก้ยังไง เอามาซิว่า 1 2 3 อย่างเช่นน้องคิดว่าปัญหาตรงเนี้ยที่มันเกิดปัญหาขึ้นมา เนื่องจากว่าบุคลากรขาดความรู้ ขาดความตระหนัก เรื่องอันตรายจากการทำงานเรามีพยาบาลมีแพทย์ ให้แพทย์พยาบาลมาช่วยสอนได้ไหมนะคะก็มาช่วยน้องสอนให้ความรู้มาสอนแทนน้องได้เลยค่ะ แล้วก็น้องก็อาจจะมาช่วยในเรื่องของการประกอบการสอนหรือว่าสอนในพาร์ทอื่นๆ ที่ตัวเองสามารถที่จะให้ความรู้ประชาชนได้นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่น้องเห็นว่าแก้ปัญหาจะแก้ยังไง ลองลงมือทำจริงซิโดยมีพี่ๆพยาบาล อาจารย์แพทย์พี่นักวิชาการเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะคะพอจัดการเสร็จแล้วเนี่ยเรามาซิว่าผลที่น้องทำไปเนี่ย มันประสบผลสำเร็จแค่ไหนพยายามจะสอนน้องถึงการทำงานจริงนะคะ การอย่างเช่น การใช้เรื่องของเดมมิ่งเซอร์เคิล PDCA น้องแก้ปัญหาและดำเนินโครงการแล้ว ผลจากตรงนั้นเนี่ยประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะ แล้วก็เนื่องจากว่าเราเป็นองค์กรของการศึกษาด้วย เมื่อน้องทำโปรแกรม หรือทำโครงการเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการนำเสนอผลงานตรงนี้ด้วยนะคะ ซึ่งเราจะเชิญทางอาจารย์ แพทย์อาชีวะเนี่ยค่ะคะมาร่วมรับฟังน้องพรีเซนต์ร่วมในการที่ว่าให้ข้อเสนอแนะนะคะคะจนถึงเรื่องของเชิญหน่วยงานมาว่าเนี่ยที่น้องทำโครงการไปเนี่ยได้รับผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหน เกิดความพึงพอใจกับเจ้าของหน่วยงานที่น้องลงไปหรือเปล่าะนะคะ แล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเสนออีกอย่างหนึงนะคะคือถ้าเกิดว่าน้องที่ไปฝึกโรงงานเนี่ยก็จะได้ความรู้เรื่องของโรงงานที่เข้มข้น แต่โรงพยาบาลเนี่ยจะนำน้องเนี่ย ถ้ามีโอกาสจะไปฝึกงานที่โรงงานด้วยนะคะ หรือว่าเช่นเราจะมีการส่งเสริมพนักงานน้องไปด้วย ไปการจัดการเรื่องของความเสี่ยงต่างๆ ตรงนี้ค่ะ เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น้องจะได้สองเด้งเลยสองอย่างสองอย่างเลย เป็นการดิวที่โรงพยาบาลเองก็ดิวกับโรงงานอยู่แล้วด้วย ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ ก็คิดว่าไหนๆเนี่ยมาฝึกที่โรงพยาบาลแล้วนะคะฝึกที่โรงงานหรือฝึกที่อื่นเนี่ยไม่มีโอกาสเห็นแบบนี้นะคะ ก็จะพยายามที่ว่าให้น้องได้มีโอกาสศึกษาด้วย อย่างเช่นในเรื่องของกระบวนการทำคลอดนะคะซึ่งจะเห็นว่าถ้าไปโรงงานเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นกระบวนการนี้อยู่แล้วค่ะ กระบวนการทำคลอด กระบวนการรักษาศพใช่ไหมคะก็พยายามให้น้องๆเนี่ยได้เป็นเหมือนกับของแถมตรงนี้ด้วยไปดูซิว่าเวลาที่คุณแม่เราอ่ะคลอดเรามา ลำบากลำบนแค่ไหนนะคะ มีหลาย ๆ คนนักศึกษานะคะพอมาดูเสร็จ โอ้โห พี่หนูรักแม่ขึ้นมากเลย รู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยแบบน่าสงสารเนาะ แม่กว่าจะคลอดเรามาได้เนี่ยแม่ลำบากลำบนแค่ไหน เพราะฉะนั้นนะคะหนูมาฝึกงานที่เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดมาไกล ๆ หนูจะไม่ทำตัวให้แบบว่าอะไรให้พ่อแม่เป็นห่วงนะคะ หรือว่าในเรื่องของกระบวนการฉีดศพใช่ไหมคะ บางคนแบบพอจะไปดูเนี่ย หนูตื่นเต้นมาก แล้วเมื่อคืนนั้คืนนอนไม่หลับเลย แต่ก็อยากไปดูนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไปดู แต่ก็คือพยายามจะเน้นให้นักศึกษาออกสหกิจเนี่ยว่าไม่ว่าไปดูกระบวนการใด ๆก็ตามนะคะ จะต้องเอาสิ่งที่เราศึกษาเรียนรู้อะค่ะทั้งหมดเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราเห็นณตรงหน้า ว่าทุกขั้นตอนที่ทำเนี่ยสิ่งที่เราเรียนมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ของคนทำงานเนี่ยต้องมีอะไรบ้างท่านก็เกิดความเห็นที่ชัดชัดเจนว่าเหมือนกับอยู่ในสายเลือดนะคะเดินไปทางไหนเดินไปห้องอาหารไปห้องน้ำ ตรงไหนบ้างเป็นความที่ไม่ปลอดภัยของเรา และเราจะจัดการแก้ไขได้ยังไงค่ะพี่ค่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะคะคะ งั้นเมื่อภาพเราให้พี่ธิดาให้ภาพรวมถึงการออกปฏิบัติสหกิจของนักศึกษาที่นี่แล้วนะคะ คุณขออนุญาตถามต่อไปเลยค่ะว่า คุณลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิตที่สังคมต้องการเนี่ยค่ะ จะต้องเป็นยังไงคะพี่ค่ะ ในตอนนี้นะคะยิ่งว่าสังคมของประเทศสังคมของโลกค่ะคะนั่นในเรื่องของการภาคอุตสาหกรรมการผลิตใช่ไหมคะโรงงานสารประกอบการเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายอะคะ่ะ อันดับแรก ๆเลยเนี่ยสิ่งที่ทางโรงงาน หรือว่าสารประกอบการต้องทำคือต้องทำตามกฎหมายใช่ไหมคะข้อบังคับตามกฎหมายอะค่ะ เป็นหัวใจสำคัญนะคะว่าเราถ้าทำงานจริงเนี่ย จะต้องมั่นใจมาตรฐานและต้องค่อนข้างจะเคร่งครัดนะคะ ไปทำไปเติมเต็มกับโจทย์ให้กับทางโรงงานหรือทางกอบการต่าง ๆ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีการทำตรงนี้ถือว่าผิดกฎหมายผิดขั้นตอนไป ซึ่งหลาย ๆ ที่เราอะค่ะนักศึกษาช่วยความปลอดภัยเนี่ย เป็นความคาดหวังของเขาเลยว่าถ้าเราจบไปเนี่ยจะไปเป็นผู้ที่ชี้นำนำทิศทางของบริษัทหรือโรงงานเนี่ยไปให้สู่ ความถูกต้องตามกฎหมายยังไง ซึ่งมันจะลิงก์ไปถึงที่ว่าเป็นผลประโยชน์ เป็นผลกำไรของบริษัทเขากลับคืนมาด้วยนะคะนอกจากว่าประโยชน์ทางด้านกฎหมายเนี่ยด้านขององค์กร เราต้องมีคุณลักษณะที่ว่าจะทํำยังไงนะคะนอกจากองค์ความที่เรียนมาแล้วเนี่ยทั้งหลายทั้งตรงต้องเป๊ะนะคะต้องต้องใช้ได้หมด